พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เบลนไอออนิก สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ สภาพอากาศในปัจจุบันนี้ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก ไม่ใช่แค่คนนะครับ สัตว์เองก็เครียด ร่างกายอ่อนแอ ติดเชื้อง่าย และอาจเกิดแพร่กระจาย กลายเป็นโรคระบาดในสัตว์ได้ครับ ปกติแล้วก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์ครับ แต่ก็เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งนักวิจัยไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์มาใช้แทนแล้วครับ จากโจทย์วิจัยที่ได้รับมาจากบริษัทศูนย์ สมาร์ทเทค จำกัด นักวิจัย สวทช พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จากแร่ธาตุธรรมชาติ ในรูปแบบไอออนประจุบวกของ Copper ูไอออนขนาดนาโนเมตรโดยใช้เทคโนโลยีคีเลชันและสเตเบลิเซชันด้วยสารอินทรีย์ทำให้ไอออน ประจุบวกของแร่ธาตุธรรมชาติที่เล็กขนาดนาโนเมตร เข้าไปในเซลล์และออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุ ลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นนี้ นอกจากนำมาใช้เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ โค หมู หรือสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสระว่ายน้ำและใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในพืชได้ด้วย วิจัยและพัฒนา โดยนาโนเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000